วันนี้ทุนมาที่หมื่นเจ็ดนะครับผมนะครับผมโอเคเลขเข้ามาเลขเข้ามากูทำเพื่ออะไรวะมาเดี๋ยวซื้อรัวไปเลยฝ่าเฮ้ยสวยที่ไอทองมาดอกนี้ก่อนไอทองมันจะช่วยเพิ่มตัวคูณนะทุกรอบที่หมุนนะครับผมเฮ้ยสวยงามดอกนี้มา ไอทองมาก่อนเลยอะเอาวะลูกชายพ่อเออเก็บคูณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงเรื่อง มา เอ้ย โหยไอทิศเอ้ย สุดท้ายอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเมื่อนมาอีกโอ้ยังหยาบหยาบพระรามโอ้โหโหดานี่ให้กูแบบจักรจี้มาก เหมือนโกรธกันมาไปครับโอ้โหโหดาไอ้วักกระดอนี่ไปเพื่อน เออ เอาเฮ้ย เฮ้ย สุดท้ายเพื่อนรักเอาหน่อยเพื่อน โอ้โหกี่ใบกูแค่นี้เฮ้เอาหน่อยลูกชาย โอ้โหเยี่ยวเอ้ยโหเงื่อนมองตรงอะหยาบไปครับต้องเบ็ดเองนะเพื่อนสองไม้นี้คือแบบสุดๆครับ สุดๆ ไปเลยนี่อย่างแย่กูบอกเลย เออ เข้าฟรีเองเบ็ดสองร้อยเอาหน่อยลูกชาย ไอ้ซีดเอ้ยสู้เขาลูก สู้เขา เบ็ดสองร้อยนะ ไอ้ว้าวก่อนทีมเลย เออ มาไอ้ทองมาลูกชาย ไอ้ทอง ไอ้ทองมันเป็นนักซื้อ เอาอีกดีสวยงาม บอกเลยไม้นี้มีอนาคตกูพูดเลย เออสวยเพื่อนมีอนาคตครับผม ก็เบดสองร้อยด้วยเรื่องของเรื่อง มาดิ เอาอีกเพื่อน อย่าให้กูแค่นี้นะ กูขออีกกูลบไอ้กูลบเพื่อนทองไอ้สุดท้ายลูกชายพ่อไอซ์อัสมาไอโอเค มาคูณสองก่อนเขายังสู้อ่ะเขายังสู้เลยครับไม่รุ่น เอาหน่อยลูกชายมาอีกเพื่อน เอาอีกดิอย่าให้กูแค่นี้กูขอร้องละโอ้ยสุดท้ายอีกแล้ว สุดท้ายเออคูณสี่มากูมันตายยากเพื่อนรักมีอีกไหมไม่ว่าเธอมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนมีอีกไหมเอามาอีก เอาอีก เออ สวยๆวยหมวยจ๋าเลยกูบอกเลยงานนี้ครับบิ๊กบึ้ม บิ๊กบึ้ม เออเลิกไม้นี้กูเลิกจริงครับ ไม่เล่นต่อแล้วซื้อเองไม่ยังหยาบเลย แต่ปั่นเองได้นะปั่นเข้าเองเบ็ดสองร้อยสุดท้ายเพื่อน โอเคครับให้แค่นี้ก็โอเค ดีดีเยอะอยู่นะสองร้อยถึงปะ โอเคหนึ่งเจ็ดห้าไม่แย่ครับเพื่อนครับสามหมื่นห้า โอ้โห พอเลิก โอเคครับ วันนี้กำไรมาประมาณสองหมื่นฝ่าฝ่านะ โอเคครับ ฝากเพื่อนกดไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งกูกิ้งกูกิ้งไว้ให้ด้วยครับ ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ อยากรู้เกมไหนขอเข้ามาได้เลย บ๊ายบาย